พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม CAE ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หรือ CAE มาใช้ในแวดวงวิศวกรรมกันมากขึ้นครับ เพราะนอกจากจะช่วยให้วิศวกร ทำนายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ในงานทางวิศวกรรมได้รวดเร็ว และแม่นยำขึ้นแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานแบบเดิมๆด้วยครับ นักวิจัยและวิศวกรสวทช นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมหรือ CAE และความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุมาใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของระบบท่อในแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ของบริษัทปตทสพจำกัดมหาชน ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลจากการใช้เทคโนโลยี CAE มาวิเคราะห์ความแข็งแรงของระบบท่อนี้ทำให้บริษัทปตทสอพอจำกัดมหาชน สามารถวางแผนการซ่อมบำรุง เพื่อลดค่าเสียโอกาสในการผลิตก๊าซธรรมชาติได้เป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทต่อปี วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช